ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมูลานะครับ กับเกมคิงดอมาร์เบ t ร์ i r ัสลี l นะครับพาร์ทที่ 8 ของเวนตัสนะครับอ่าอันนี้อาจจะเสียงแปลกขึ้นมาหน่อยเพราะว่านี่เริ่มอัดใหม่กันนะครับ จากคลิปก่อนๆนนานนที่หายไปนาน โอเคก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆ ทั้งสองคนทั้งป๊อปและกันนะ ที่ช่วยกันแปลสับกันด้วยนะครับ ไปเลยดีกว่านะฮะไปเลยครับนี่ก็พาร์ทที่8แล้วนะ 崩しつくいおじさん何してるのだから俺は2人もコーチできんと言ってんだろうがなんだ別の小僧か俺は忙しいんだあっち行けヒルエントリー終わったよおいはく分かった分かったからもっと小さな声でいたほら見ろ見つかったじゃないかい町 <laughs> の人にも聞いたあんたやっぱり 英雄専門のトレーナーなんだろヒーローだ英雄ヒーローどっちでもいいよあんたの力が必要なんだ俺は英雄になりたいんださっきも言ったはずだぞ答えは二言同時に二人も面倒見きれんえっと俺はこいつのコーチで手一杯だそこなんとか頼むよ アンバースモンスターがピュー俺の実力見てから決めてくれよな僕だってโอเคครับอันบัสเหมือนเดิมมอนสเตอร์แซคพูดว่ามอนสเตอร์นะอ่าจะสังเกตว่าถ้าถึงคัสตินผมจะไม่พูดนะฮะมันจะได้ไม่ไม่อะไรขาดอัตรสในการดูซับกัน นะฮะถ้าเป็นคลิปก่อนๆมันจะมีเสียงคนพูดอยู่ผมเลย คิดว่ามันเวลาคนมาดูดูซับกันมันจะแบบขาดอัตรดกันไปหน่อยนะฮะโอเคงั้นเราเล่นกันต่อแล้วไปไปแล้วจ้าไม่ได้เล่นนานนะยังงงๆอยู่นะทาลมเฉยเอาลมไปกินคาเซโยอ้าวไม่ทันนะฮะทันนะหลบได้แม็กแม็กเนตไป ดูดูดูดูหมุนดิไปอย่างฮะสายฟ้าไปฮะอยู่แป๊บนึงผมไม่ได้เล่นนานผมมึนๆอยู่นะขอปรับตัวแป๊บยังไงถ้าคลิปช้าไงขออภัยนะฮะขอยิงไฟไปก่อนเลยอีกข้างข่าวตีไม่โดนนะเจ้าเจ้าเกียบหมดยังยังไม่หมดอีกเหรอยังเลยอยู่เนี่ย ลมผิดครับผิดด้านแมกเนตดูไปก่อนเดี๋ยวโดนตีนะ หมุนไปควงไปสายฟ้า เตี้ยมก่อนหนึ่งดอกแปลงวะเด้งนี่ ระเบิดไปก่อนนะ้าตายนี่มันจะเป็นแบบออกแนวเร็ว ๆ หน่อย แต่จีไม่ค่อยโดนเลยผมงง ไม่ได้เล่นนานจัด โอ้ยเชี่ยกันได้ฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยตายเนี่ยเอาไไปก่อนฮะลมไป รัวรัวรัวดูไปด้วยฮะ เปี้ยง ตายไหมเปี้ยงเอ้าไม่โดนเลยเรียบร้อยฮะ อาจจะมึนๆอยู่นะครับโทษที かった、こうしよう。もうすぐ開かれる闘技大会でお前たちの試合を見る。それからどっちをコーチするか考え直す。よっしゃじゃあ、俺、闘技大会にエントリーしてくれ闘技大会じゃあ、俺もエントリー制限はあいつでいっぱいだ。どうしてフィル僕をコーチしてくれるんじゃなかったの 今言った通りだヒーローになりたいのなら闘技大会でこれまでのトレーニングの成果を見せるんだなフィルそれからしばらくトレーニングは中断だお前だけ俺が鍛えたら不公平だからな元気出せよ闘技大会で頑張ればいいんだろ俺ベントゥスよかったら俺の力を貸すよ君が力を貸してくれる うん僕はヘラクレスハークって呼ばれてるよろしく頼むよだったら俺はベンだ一緒に頑張ろうじゃあ僕が先に行って準備をしてくるコロシアムのロビーで待ってるよ OK ฮะโหดจริงไ ไปดีกว่าไปเลยดีกว่าเสียเวลาเอาของแล้วค่อยกลับไปเก็บทีหลังก็ได้นะยังมีศัตรูเอ้าจะฮิวทำไมเนี่ยดูดลมไปกันไปเยี่ยมได้ไฟฮะดูดไปกัน เปี่ยงเรียบร้อยทีเดียวเท่านั้นเอาไฟตีไฟจะเข้าไหมเนี่ยสายฟ้าก็แล้วนะเปี่ยงใส่สายฟ้าก็ไม่เข้าอ่ะต้องเป็นน้ำแข็งโอ้เปี่ยง จะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวนะจะใช้ไฟอีกก็ไม่ได้ใช้ท่าไปเลยแล้วลำคาญ นี่เป็นน้ำแข็งนะน่าจะแรงอยู่ตุ้มออากดผิดครับ จังหวะ เน่าเลย ไม่ได้เล่นนานจัดลมลมไปก่อน โดนไหมเนี่ยหงสันหงสันกว้างโอ้ ตีกบไม่ทันเคาน์เตอร์ได้เฉย เอ้าแล้วก็เข้ามาเลย เอาเป็นว่าช่างมันเถอะ ลุยต่อกันได้ดูดีเข้าฉากใช่โอเคฮะเราไม่เซฟไม่เป็นไรไม่น่าจะตายมั้งเอากดผิดเลย นี่แข่งน่าจะแข่งกันทำลายไห่ใช่ไหม เอากดผิดอีก โดดขึ้นไงวะ ต้องโดดขึ้นใช่ไหมโอเคครมีไข่ยักไข่ยักไข่ยักยาเฮอร์คิลิสโอ้แม่งโดนมันแย่ฮะจังวันนี้ไข่ยักไข่ยักเรียบร้อยอะชนะเฉยนิดเดียว ่อครับก็เหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าน่าจะยากขึ้น มีระเบิดด้วย รอบนี้ทำไมมันผมหมุนไม่ค่อยได้ อันนั้นหลอกผมไม่ค่อยดีหรือเปล่าไงอ๋อระเบิดโดนพังรีเรียบร้อยอะมึนดิมึนดินะแต่ว่าเอาเน้น เน้นหายักเน้นหายักษ์หายักษ์ไปโอ้บาโบบาไปก่อน โอ้ย แย่ระเบิด อันใหญ่ของฉันไม่ทันสิบาเลย เออ แหละ สวยงาม รอบนี้ของจริง ของจริง โอ้โห โดนมันแย่งไปฮะ แต่วเราต้องขึ้นนี่ ผมเลื่อนไม่ค่อยได้ อนาล็อกผมไม่ค่อยดี เนี่ยเลื่อนเอียงอย่างนี้ไม่ได้ เล่นเล่นจนจอยจะเจ๊งอยู่แล้วอเไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังได้อยู่เรายังนำอยู่นะเวียงไถไม่ใช่เวียงไถเวียงังไม้ สวยงาม อันใหญ่ก็ได้ ขอขึ้น อ่าสวยงามฮะค่อยไปครับ ค่อยไปนะครับมัน มันติดติดติดติด ไงไม่รู้เพราะมันเลี้ยว เลี้ยวไปด้วย ไถไปด้วยไม่ไดุ้๊มปาบโอ้ระเบิดเอาไปหายยังสองร้อยป่ะฮะ เกินฮะโอ้แย่งโดนแย่งเฉย ปิดไปโบ๊ะเปิดไปเอาอีกเอาอีกโอเคเรียบร้อยอะเย้ヒーローになりたいって言ってたよなうん実は僕の父さんはオリンポスの神ゼウスなんだえハークは神様だったの違うよ僕は人間さ 赤ん坊の時何者かにさらわれて神の力を奪われたんだヒーローになるっていうのは神の力を取り戻すための条件なんだこの世界でヒーローになれば僕は父さんに会いに行けるそうかだったら頑張らないとなベンはどうして旅をしてるんだい俺は友達を見つけたいんだ じゃあもう見つかったじゃないかえ僕たちはもう友達だろありがとうハーク闘技大会の説明をするこの大会は西と東2つのブロックに分かれて行われそれぞれの勝者が戦って優勝を決める 前たち2人は西ブロックにエントリーしている先に始まってる東ブロックではえらく強い参加者がいてすごい勢いで勝ち進んでいるらしいお前たちも頑張るんだなさあそろそろ行くぞどんな人なんだろうベン行くようん いよいよだなうんここまで来られたのはベンのおかげだじゃあ俺はもういらないってかととんでもないヒーローになるにはフィルの力が必要だよは当たり前だどっちが勝っても恨みっこなしだもちろん僕はヒーローだからねそれを言うなら ヒーローの卵だろ <laughs> そうかほとんど互角だ街でモンスターが暴れてるそうだもしこっち行ったら試合どころじゃない モンスターだって放っておけないなモンスターは俺に任せろ2人は試合を続けてくれโชーทพฮันเตอร์ฉันจัดการเองย่าขอวอมวอมวอมก่นนะผมยังไม่แน่ใจว่าเลเวลสกิลอันอื่นมันครบหรือเปล่า เดี๋ยวเราลองเลเวลอาจจะเต็มแล้วก็ได้เดี๋ยวต้องไปลองดู ลงไปลงไปติดไปท่าดูดก่อน ดูดก่อนไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตีตูดตีตูดโอ้โหแม่งเคาน์เตอร์ไปรอดไหมฮะฮะใส่ใส่โครนโอ้ลำขาดผมโคตรไม่ชอบมันเด้งงเนี่ยเก็บกล่องด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ได้สกิลฮิลมาไปหมดยังวะเนี่ย ยังเหลืออีกตัวเปิดไปก่อนเลยละมาอวะเนี่ยมาอชุดเนี่ยแล้วที่เป็นไฟอีกแล้ว ตีไปเข้าเนี่ย เอาลมไปก่อน ดูดก่อนหมดยังเนี่ยไปเยี่ยงจริงเราควรจะรีบไปก็ได้นะแต่ไหนๆก็มาแล้วเก็บเวลไปก่อน ระเบิดไปก่อนเลยโคตรแรงฮะ หมดยังยังไม่หมดอีกไปเยี่ยงสายฟ้าสายฟ้า โอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วในกล่องหนึ่งพอดี โอเคได้ของด้วยสู้กับบอสเหรอสกิลอ๋อ มีช่องเพิ่มเลยฮะนะผมไม่ได้เล่นนานนี่ผมมึนนะว่าจะใส่อะไรดีอันนี้ไปก่อนแล้วนะ เดี๋ยวนะผสมกันเนี่ยอันไหนวะสกิลตนี่ยผสมกันอะไรดี อ๋อได้กิ๊ใหม่ จัดไปไปกระพริบมีผสมได้อีกไหมโอเคไม่มีละมันก็ต้องใช้ อันที่เราที่เรามีก่อนละอันนี้นะฮะนี้ด้วยก็ดีนะนะมีของใส่เพิ่มไหมไม่มีแล้วนะน่าจะหมด ไป ลุยเดี๋ยวเดชุดล็อกขออีกนิดนึงนะฮะเปนหนึงชุดล็อกโอเค ไม่มีอะไร มอน ไม่ได้แต่บอส ไม่ได้แต่ยากเท่าไหร่ここから先は通さないわあ マーク試合はどうしたんだ危険してきた友達のピンチに駆けつけられないなんてヒーロー卵失格だからねさあ一緒に戦おうแกเอาฮอยว สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกากบาทสามเหลี่ยมแต่ว่าไปกากบาทที่บางคนก็เรียกว่าเอ็กซ์เอาระเบิดไปก่อนเลยคว้างก่อนนะคว้างก่อนนะคว้างก่อนนะใช้จุดล็อกรัวๆก็ได้นะจริงๆเปรี่ยนเปียนสามเหลี่ยมเปก่อนสี่เหลี่ยมเปก่อนวงกลมไปก่อนสี่เหลี่ยมเปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปเอ้าหมดเฉยเอาลงไปลงไปครับไปยังไปยังเรียบร้อย แต่ว่าไฟด่านนี้ก็เร็วเหมือนกันนะ試合棄権させてごめん どうして謝るんだよ僕が自分で決めたことなんだなんだもう倒しちゃったのか君も来たのか俺も英雄の卵だからなまあほんのちょっと遅れちゃったみたいだけど2人とも試合を投げ出してきたのかじゃあ結果は僕が先に飛び出したから 待てよほとんど同時だったじゃないかでも誰が勝った方をコーチすると言った、うん、俺は試合を見るとしか言ってないぞヒーローにはただ強いだけではなく人を思いやる心も大切だその点では2人とも合格と言えるだがとっさの判断の遅れが大ごとになってしまうこともあるそれじゃあ タッチの差かよ <laughs> ま、しゃあねえかまだ名前を言ってなかったなザックスだおめでとうヘラクレスありがとうザックス喜ぶのはまだ早いぞヒーローになれるかどうかはこれからだそうだな俺もまだ 英雄になる夢を諦めちゃいないからな <laughs> 本当は最初からコーチする方を変えるつもりなんてなかったんでしょ当たり前だ俺はハークの才能を信じているだが今一つ伸び悩んでいるがきっかけが必要だったんだベントスと言ったかなお前さんのおかげでハークは一回り成長した 礼を言う俺の方だってアークと友達になれて嬉しかったテラアクア俺たちもまた一緒に笑い合えるよなもう行くのかうんまだ旅の途中だからねまた会えるかいアークがヒーローになった姿を見に来るよ俺が 英雄になった姿をねええー、それっていつのことだよなんだとโอเคครับเรียบร้อยฮะในคีย์เบดใหม่ นะครับ โอเคก็ผ่านโลกของเฮอร์คลิสเรียบร้อยนะครับของในเรื่องของเวนนะครับโอเคยังไงก็ฝาก subscribe แล้วก็กดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับ ถ้าชอบนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทั้งป๊อปแล้วก็กันให้ด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่ช่วยกันแปลกันนะครับ คือพวกเราก็ช่วยกันทำกลัวว่าจะไม่ทันกันนะช่วยกันทำอย่างสุดฝีมือนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ ไปแล้วครับ บาย